แต่การจะเอาเผยแพร่เรื่องป่าไปให้ชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก ทีนี้อากาศที่นั่นเย็นเพราะว่าต่างกว่าข้างล่างประมาณตีองศาผมเลยทดลองเอาพืชเมืองหนาวมาปลูกคือตระกูลสลัดมาปลูกก็ได้ผลแล้วผมก็มองเห็นว่าตระกูลผักทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งแม่สลัดหรือผักทั่วไปเนี่ยมีอายุสั้นคือ 45 วันเห็นผล ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะเผยแพร่สู่คนเนี่ยน่าจะน่าจะได้เร็วทำให้คนได้เข้าใจเรื่อง กติกรรมไร้สารพิษหรือกติกรรมที่ไม่ใช้สารเคมี หรือเป็นอินทรีย์หรือจะเป็นออร์แกนิกอะไรกันเนี่ย ผมก็ทำเรื่องนี้ ทำเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดมีผลนะครับมีผล แล้วก็เราก็อยากจะเผยแพร่ผมก็ตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มส่งเสริมกติกรรมไร้สารพิษบางน้ำเขียวขึ้น ในปลายปี 2539 เอาชาวบ้านมาใส่ชื่อประมาณทั้ง20กว่าคนนะครับ จากนั้นยุคนี้ผมถือว่ายุคสื่อมีอิทธิพลก็อยากจะให้สื่อมารู้จักวังน้ำเขียวมารู้จักกลุ่ม ผมเองก็เลยเมื่อยุคนั้นรัฐบาลยุคนั้นคือสมัยปี3940เนี่ยมีความคิดที่จะประชุมคลมสัญจรต่างจังหวัดผมก็เลยคิดว่าต้องเอาคลมมาประชุมที่วังน้งเขียวเนี่ยแล้วผมก็ดำเนินงานถึงจะไม่คุยรายละเอียดนะสามารถเอามาได้ เมื่อเอามาได้ทีวี หนังสือพิมพ์มา ก็ทำให้คนรู้จักวังน้งเขียวขึ้น แล้วก็ข้าราชการก็ยอมรับ ยอมรับก็ประสานก็ทำโครงการไปถึงมูลที่ชัยพัฒนามูลที่ชัยพัฒนาก็ส่งคนมาดู โดยเอาข้าราชการกปรมาดูก็เห็นผมทำลักษณะที่ไม่ไม่เหมือนใคร และก็เป็นเรื่องที่จะตั้งยืนสิ่งแวดล้อม ยังยืนต่อสุขภาพทั้งคนปลูกคนกินก็เลยเอาเรื่องของผมในกาบมาคมทูลพระองค์ท่านรับกลุ่มส่งเสริมกติกรรมไว้ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระริปีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 41 ก็อยู่ใต้ดมการอดีตตั้งแต่นั้นมา ผมก็พัฒนามาจนประจุสหกรณ์ชื่อสหกรณ์กติกรรมไร้สารพิษเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอในเขียวจำกัด ปัจจุบันได้มีสมาชิกเกือบ300 ครอบครัว มีการปลูกผักเป็นระบบหมายความว่ามีการรวมผักเก็บผักเนี่ยจันทรพุธสุกนะครับ แล้วก็มีรถไปเก็บถึงแปลง มีรถ มีห้องเย็นมีอะไรต่างไปส่งถึงผู้บริโภค เราทำเรื่องนี้มา 20 กว่าปีละขณะเดียวกันในในในศูนย์ก็เป็นที่เรียนรู้คนมาดูงานเฉลี่ยแล้วทุกอาทิตย์มา 20 ปีนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ได้รับ ลงในวารสารทอทอให้เป็น 70 เส้นทางตามแนวพระราชดำริศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวางน้ำเขียว เปิดให้คณะนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้มีที่พักแบบแยกชายหญิงพร้อมอาหารไว้ให้บริการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกพักผ่อนมากมาย โดยเฉพาะอำเภอวังน้ำเขียว คือแหล่งตาอากาศแบบแอบอิงธรรมชาติที่นิยมแห่งหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คงจะไม่มีที่ไหนสำคัญไปกว่า การได้ชมสวนผักออร์แกนิก ณ ศูนย์เกตรกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชดำริอีกแล้ว โครงการแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2541 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในอำเภอวังน้ำเขียว ที่ทราบถึงผลกระทบในการใช้สารเคมีหรือสารพิษในการทำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนในละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจึงริเริ่มหันมาทำเกษตรปลอดสารพิษ รวมถึงตั้งตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ที่พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียวสี่คิ้ว ขามทะเลสอ และคอนบุรี จังหวัดนครราชสีมา การแวะชมพื้นที่เกษตรในแหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์นี้ ถือเป็นการพักผ่อนที่ดีรูปแบบหนึ่ง ช่วยชาร์จพลังความสดชื่นคืนกลับสู่ร่างกายได้ดี ไม่แพ้สิ่งใดในโลก ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตัวอย่างการท่องเที่ยวแบบทริป 2 วัน 1 คืน เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา วันแรกช่วงเช้า สักการะหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุทยานลานบุญมหาวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แห่งแรกของประเทศไทย หนึ่งในเจ็ดของโลก เยี่ยมชมอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี ย่าโม วีรสตรีผู้กล้า ช่วงบ่าย ชมวัดสาลาลอย พระอุโบสถรูปสำเภาโต้ึ้น เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี สถานที่เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและงานศิลปาชีพ วันที่ 2 ช่วงเช้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Art of k o l a าฝีมือคนไทยแห่งแรกของอีสาน เลือกชมเครื่องปั้นดินเผาที่หมู่บ้านด่านเกวียน ช่วงบ่าย ชมศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมมอนทนาฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศท่ามกลางขุนเขา ที่เที่ยวที่ห้ามพลาด แปลงผักออร์แกนิก ชมการปลูกผักปลอดสารพิษในโครงการ กิจกรรมที่ห้ามพลาดสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณลุงอำนาจหมายยอดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรปลอดสารพิษ ชมกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ และการเผาถ่านเพื่อผลิตร่มควันไม้ชมกรรมวิธีผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ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 ฤดูการท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้คือ 081 977 8699 และ 081 966 4247